ให้ให้อาจารย์พิมพ์คำว่า audio library ใน YouTube นะคะ อาจารย์ก็จะมาเจอ audio library no copyright music นะคะ ซึ่งอาจารย์จะสามารถแนะนำคืออาจารย์สบายใจ แต่อาจารย์ต้องบอกทีมงานผลิตเลยค่ะให้ใช้ที่นี่จะได้สบายใจนะคะ ก็จะมาเอาในนี้ค่ะ ได้เลยนะคะอ่า นะคะ best free copyright best โนนนีนั่นของเขาอะค่ะนะคะค่ะ สมมติว่าเราเอาอันนี้สักอัน คือก็ต้องเทสก่อนเอาไปใช้เสียงเข้ากับเราไหม อันนี้ยากค่ะทีมวิดีโอผลิตเนี่ยคือคนที่ต้องทำกันบ้านเรื่องซาวสูงมากนะคะปกติเนี่ยเวลาที่อาจารย์จ้างบริษัทประดักชันเฮาส์ที่ที่เวลาที่กรุงเทพใช้บริษัทประดักชันเฮาส์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่คนหนึ่งเลยคือ ซาวดีไซเนอร์นะคะซาวดีไซเนอร์นี่มีหน้าที่แค่นั่งฟังเพลงทั้งวันนะคะแล้วก็มีคลังเสียงไฟล์ซาวในหัวค่ะ พอโปรดิวเซอร์จากบริษัทเอเจนซี่มาเนี่ยบอกว่าเออ งานโฆษณาเป็นทำนองนี้แนวธีมแบบนี้ เขาก็จะมี ไดอารี่ของเขาในหัวดึงออกมานะคะ ว่าเพลงนี้เป็นของใครนะคะ ควรติดต่อใครนะคะ แต่ว่าอันนี้คือของเราไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมฉันก็ใช้ตรงตรงนี้ของเขาอะค่ะ เป็นเพลง ประกอบนะคะ นะคะก็ก็ขออนุญาตแนะนำตรงนี้เข้าไปนะคะ ให้อาจารย์ทราบเดี๋ยวขออนุญาตใส่อินของตัวเองนิดนึงค่ะ คค่ะก็อันนี้คืออันที่ที่จะปรากฏเวลาค้นนะคะก็คือ youtube.com/audiolibrary แล้วก็ slash /music นะคะ สมมติว่าอาจารย์เเลือกคลิปที่ปรากฏนะคะ อาจารย์สังเกตเห็นว่าตรงนี้ค่ะจะ จะไม่มีตัว attribution นะคะ ตรงนี้เวลากดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่า you are free to use this song คะ in any of your video นะคะ เพราะฉะนั้นทำสไลด์ครบรอบแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะจันก็มาเอาได้นะคะก็แต่ถ้าตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่า ถ้าจะเอาเพลงร็อกของฉันไปนะ เธอ attribution ฉันหน่อยได้ไหมนะคะ ก็คือแปลว่าท้ายเครดิต end credit อะค่ะ ให้ใส่แบบนี้อะค่ะ เข้าไปเลยว่า rocker clicks by audio n o t i x is licensed under a creative commons คือเขาต้องการโปรโมท เว็บไซต์เขาอะค่ะคือ audionotics.com นะคะแล้วก็ช่วยใส่ให้เขา you must include the following in your video description นะคะแล้วเราก็ค่อยดาวน์โหลดไปใช้งานนะคะนี่ก็จะเป็นคลังนะคะอาจารย์โอเคอันนี้ขอโอเคไปที่